ไม่น่ารอด ลูกหนังสีตลาสอแววไม่ได้เดบิวต์หลังชาวเน็ตเกาหลีแห่แบน ซึ่งดูเหมือนณอนาคตในวงการเคป๊อปของลูกหนังสีตลาศิลปินเกาหลีวงไฮคี จะไม่ราบรื่นหลังจากชาวเน็ตเกาหลีเริ่มออกกระแสต่อต้านการเดบิวต์ของเธอ ดูเหมือนประเด็นดังกล่าวจะเริ่มลุกลามใหญ่โต ไม่ใช่แค่ในหมู่แฟนๆชาวไทยเท่านั้น เพราะชาวเน็ตและสำนักข่าวของเกาหลีใต้ ต่างก็เริ่มนำเสนอข่าวและกระแสแบนลูกหนัง ซึ่งเริ่มกลายเป็นประเด็นร้อนในเกาหลี เช่นกัน ชาวเน็ตเกาหลีบางส่วน เรียกร้องให้ถอดเธอออกจากการเป็นสมาชิกวง รวมถึงสื่อเกาหลีบางสำนักถึงกับพาดหัวข่าวว่าเปิดตัวลูกสาวจอมเผด็จการ กันเลยทีเดียวค่ะ ึ่งจากตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูกันสิว่า ชาวเน็ตเกาหลีใต้จะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์แรกนะคะ นี่อาจจะเป็นปัญหาเนื่องจากคนในย่านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่างคิดว่าเกาหลีใต้นั้นเป็นประเทศหนึ่งในเอเชีย ที่เป็นประเทศประชาธิปไตยจากการเปลี่ยนแปลงของประชาชน เกาหลีใต้นั้นเป็นตัวอย่างของกระบวนการประชาธิปไตย ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างไม่ต้องสงสัย คอมเมนต์ต่อมานะคะ ถ้าหากว่าเขาได้เดบิวต์เขาจะไม่มีแฟนเคป๊อปในไทยด้วยซ้ำก็มีชาวเกาหลีนะคะมาตอบใต้คอมเมนต์ แม้แต่เกาหลีใต้ก็ด้วย คอมเมนต์ต่อมานะคะ ไปสนับสนุนเผด็จการมาเปิดตัวเป็นไอดอลในเกาหลีใต้ มันช่างเป็นอะไรที่น่าตลกสิ้นดี ส่วนท่านนี้นะคะบอกว่า การปล่อยให้เขาได้เดบิวต์มันค่อนข้างที่จะเป็นอันตรายนะ ฮ่าฮ่าฮ่า เด็กที่หยิบนำขึ้นมาเพื่อที่จะให้สามารถทำเงินในท้องถิ่นของเขา แต่ภาพลักษณ์ของเขาในท้องถิ่นกลับกำลังตกต่ำ 5555 คอมเมนต์ที่ 4 ถ้านี่เป็นความจริงควรตัดเขาออกไปซะ อึโอเมนที่ 5 ถ้าหากเขาอยากจะขอโทษในนามะตัวแทนของพ่อ กับภาพลักษณ์ที่กระทำในอดีตนั้น มันคงจะเป็นแค่การโฆษณาชวนเชื่อทางการเมืองเท่านั้นเอง คอมเมนต์ที่ 6 เขาภูมิใจกับการสนับสนุนเผด็จการทหาร แต่กลับมาอาศัยอยู่ในประเทศที่ให้การเคารพด้านประชาธิปไตย กลับประเทศของคุณไปเถอะ คอมเมนต์ที่ 7 แน่นอนว่าวงการไอดอลการแสดงและแนวเพลงมันไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับประชาธิปไตยหรือเผด็จการ แต่มันต้องการมุมมองที่เป็นทุนนิยมในเรื่องของการชั่งน้ำหนักการทำกำไรและต้นทุนในการเดบิวต์ของเขา ก็มีชาวเกาหลีนะคะมาตอบใต้คอมเมนต์ นั่นแหละคือเหตุผลในการถูกไล่ออกจากสายธุรกิจบันเทิง เพราะการทำกำไรมันคือสิ่งที่จะตัดสินคอมเมนต์ที่ 8 ต้นสังกัดของเขาดูเหมือนจะพังนะ หลังพยายามจะทำให้เปรี้ยงเหมือนลิซ่า ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า คอมเมนต์ที่ 9 การเปิดตัวมันขึ้นอยู่กับตลาดทุนนิยมเพื่อสร้างไรายได้ แต่ถ้าเขาเปิดตัวและมีความเสี่ยงสูงเกินไปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เราเองก็ควรข้ามมันไปซะอย่าได้รีที่จะทำ คอมเมนต์ที่ 10 เหตุผลที่นำต่างชาติเข้ามาแจมในวง อันดับแรกนั่นก็เพราะเราต้องการแฟนคลับจากต่างชาติ ถ้าหากภาพลักษณ์ของเธอเป็นแบบนี้ มันก็ไร้ประโยชน์ คอมเมนต์ที่ 11 ในขณะที่คือเธอบอกว่าต้นแบบของเธอในการแนะนำตัวเองคือพ่อของเขา 555 มันช่างหน้าขำคนที่สนับสนุนเผด็จการจะมาเป็นไอดอล คอมเมนต์ที่ 12 สิ่งแรกการที่เลือกสาวไทยเข้ามาเป็นสมาชิกของวง นั้นก็เพื่อต้องการความนิยมจากคนไทย แต่ถ้าแฟนชาวไทยพวกเขาปฏิเสธทำไมเราถึงจะเอาเธอมาละ่ะ คอมเมนต์ที่ 13 ในประเทศไทยการทำรัฐประหารเรียกได้ว่าเป็นงานประจำปีก็ว่าได้ แต่ภายในกลับมีการประท้วงมากมาย คอมเมนต์ที่ 14 ไม่ควรมีฤทธิ์สีดวงทวารอยู่ในเกาหลีใต้ ในคราบของคนดังไอดอล ถ้าหากภาพลักษณ์เป็นแบบนี้แม้แต่ใน YouTube ก็คงไม่มีใครดูด้วยซ้ำ คอมเมนต์ที่ 15 แน่นอนว่ามีการปกครองแบบทหาร โอเคแต่มันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะถือสา มันมีให้เห็นบ่อยๆที่การกระทำของบรรพบุรุษหรือครอบครัวของฝ่ายสนับสนุนเผด็จการมันส่งผลต่อภาพลักษณ์ของลูกหลาน ชาวเกาหลีก็มาตอบใต้คอมเมนต์นะคะ แต่การประท้วงเพื่อประชาธิปไตยในประเทศไทยนั้น ส่วนใหญ่ต่างก็มาจากแฟนเพลงของเคป๊อปนะ คอมเมนต์ที่ 16 แม้จะมีความสามารถแล้วมันจะมีประโยชน์อะไร ในเมื่อไม่สามารถทำกำไรได้และยิ่งความคิดของมนุษย์เราต่างมีมุมมองที่เป็นเสรีภาพอิสระและการให้เกียรติการที่จะให้ยอมรับคนที่สนับสนุนฝ่ายเผด็จการ ในการใช้ความรุนแรงนั้นไม่ต้องพูดถึงเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนซึ่งความรุนแรงมันก็มักจะเกิดขึ้นในโรงเรียนด้วยเช่นกัน คอมเมนต์ที่ 17 เราควรมีการป้องกันในอนาคตต้องเช็คประวัติของสมาชิกที่จะหยิบขึ้นมาให้ละเอียดความคิดทางการเมืองที่สนับสนุนฝ่ายเผด็จการ ในการใช้ความรุนแรงนั้นมันสำคัญเพราะมันอาจส่งผลต่อประเทศของเราด้วย จุดคอมเมนต์ที่ 18 พ่อของเธอสนับสนุนฝ่ายเผด็จการ 555 คอมเมนต์ที่ 19 ค่ายของเธอคงตั้งเป้าที่จะดึงกระแสความนิยมในเมืองไทย แต่ดันเกิดตัวแปรอุบัติเหตุที่คาดไม่ถึง 555 คอมเมนต์ที่ 20 แน่นอนว่ามันไม่ใช่เรื่องที่จะทำให้คนเกาหลีรู้สึกโกรธ แต่ถ้าหากเป็นคนไทยนั้นมันก็ไม่แน่ เพราะคนส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากการปกครองของฝ่ายเผด็จการทหาร ไม่ว่าจะความเป็นอยู่ หรือในด้านเศรษฐกิจสิ่งสำคัญที่สุดคือบริษัทต้องจัดการในการคำนวณถึงกำไรและขาดทุน คอมเมนต์ที่ 21 มีการประท้วงเกิดขึ้นมากมายในช่วง 10 ปีมานี้มีประชาชนและเยาวชนถูกทุบตีมากมาย ต่างก็ถูกจับขัง ในการออกมาเรียกร้องประชาธิปไตย มันไม่แปลกเลย ที่พวกเขาจะรู้สึกโกรธหรือไม่สนับสนุนลูกหลานของฝ่ายเผด็จการทหาร การเปิดตัวเดบิวต์ในครั้งนี้มันไร้ประโยชน์แล้วแหละเพราะแฟนเพลงเคป๊อปส่วนมากนั้น ต่างก็เป็นคนรุ่นใหม่ ที่ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยอยู่ในขณะนี้นั่นเอง คอมเมนต์ที่ 22 นี่ยังไม่ถึง 100 ปีเลยนะที่มีระบอบเผด็จการขึ้นมาดังนั้นมันเป็นเรื่องที่ไม่เป็นเหตุเป็นผลเอาซะเลยที่จะให้ลูกสาวของคนที่สนับสนุนเผด็จการได้เดบิวต์ คอมเมนต์ที่ 23 ตอนแรกเรามีกรณีจีนฮ่องกงแล้ว และตอนนี้ดูสิเรากำลังพยายามให้ลูกสาวของคนสนับสนุนเผด็จการมาเดบิวต์ในวงการเคป๊อปคอมเมนต์ที่ 24 นี่พูดจริงใช่ไหมนี่ ออกไปเดี๋ยวนี้เลย คอมเมนต์ที่ 25 ชิบหายแล้วลูกสาวเผด็จการ ไม่สายไปหรอกถ้าจะถอนตัวเธอออกไป คอมเมนต์สุดท้ายนะคะ ถ้าเกิดมีข่าวเช้าตั้งแต่เริ่มต้นแบบนี้ ก็คงจะดีกว่าถ้าเอาเขาออกไป